รอคอยกันมานานเหลือเกินนะครับสำหรับ iOS 14.3 วันที่15 ธันวาคม Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 14.3 ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมไฮไลท์กันเลยครับแอปเปิลโปรรอใน iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max ก่อนอื่นมารู้จักกับ Apple Pro RAW ก่อนนะครับ Apple Pro RAW เป็นรูปแบบไฟล์ภาพแบบใหม่ของ Apple ที่นำการประมวลผลภาพหลายเฟรมการประมวลผลภาพถ่ายด้วยคอมพิวเตอร์ของ Apple มารวมกับความอเนกประสงค์ของไฟล์ภาพแบบรอช่วยผู้ใช้สามารถถ่ายภาพแล้วก็นำภาพที่ได้มาตกแต่งได้เยอะแยะมากมายครับ Apple Pro RAW เนี่ยใช้ได้เฉพาะ iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max ที่ติดตั้ง iOS 14.3 ขึ้นไปเท่านั้น การเปิดใช้งาน Apple Pro RAW นะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่า กล่อง รูปแบบ จากนั้นเลื่อนเปิด Apple Pro RAW ตรงนี้ครับ การถ่ายภาพ Apple Pro RAW นะครับก็เปิดแอปกล้อง จากนั้นก็จะมีไอคอนแล้วก็ข้อความคำว่ารออยู่ข้างบนนี้ฮะ แต่เปิดตรงนี้ครับ เมื่อเปิดเสร็จก็เล็งภาพ แล้วก็กดถ่ายภาพได้เลยครับ เมื่อถ่ายภาพ Apple Pro เสร็จปั๊บเราสามารถแก้ไขภาพในแอปรูปภาพได้เลยนะครับโดยแต่แก้ไข ถ้าเป็นไฟล์ภาพ Apple Pro จะมีคำว่ารออยู่ที่บนซ้ายของหน้าจอนะครับ เราสามารถปรับสีปรับแสง ปรับความคมชัด เงาแสงไฟได้หมดเลยนะครับ ถึงแม้ iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max จะเป็น iPhone ซีรีส์เดียวที่สามารถถ่ายภาพบนโปรรออได้นะครับ แต่ว่าเราสามารถแอร์ดรอปภาพบนโปรรออตัวนี้ไปให้กับ iPhone รุ่นเก่าที่รองรับ iOS 14.3 ได้ อย่างตัวนี้นะครับเป็น iPhone 7 ที่ใช้ iOS 14.3 ผมก็สามารถแก้ไขไฟล์ Apple Pro ได้ในแอปรูปภาพเหมือนกันครับ เปิดแอปแต่งไอคอนแล้วไม่เด้งเข้าแอปคำสั่งรัดแล้ว ปกติแล้วในเวอร์ชั่นก่อนหน้านะครับ ถ้าเราเปิดแอปที่แต่งด้วยไอคอนแบบนี้นะครับ จะต้องเด้งเข้าแอปคำสั่งรัดก่อน แต่ใน iOS 14.3เนี่ย เมื่อเราแตะแบบนี้นะครับ ก็จะไปเด้งเข้าแอปคำสั่งรัดก่อนแล้ว แต่ว่าจะมีการแจ้งเตือนแบบนี้โผล่เข้ามา ก็อาจจะลำคาญนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังดีกว่าที่เด้งเข้าแอปคำสั่งรัดก่อนแล้วก็เด้งออกมาครับการกลับข้างรูปถ่ายจากกล้องหน้ารองรับ iPhone รุ่นเก่าแล้วครับปกติแล้วเนี่ยในฟีเจอร์การกลับข้างรูปถ่ายจากกล้องหน้าจะรองรับเฉพาะ iPhone รุ่นใหม่ ๆ แต่ว่าใน iOS 14.3 ก็รองรับ iPhone รุ่นเก่าแล้ว อย่างเช่น iPhone 6s 6s Plus iPhone SE iPhone 7 iPhone 7 plus iPhone 8 iPhone 8 plus แล้วก็ iPhone 10 รวมไปถึง iPad Pro รุ่นที่ 1 ที่2และรุ่นใหม่กว่า iPad รุ่นที่ 5 ขึ้นไป iPad mini 4 ขึ้นไป แล้วก็ iPad Air 2 ขึ้นไปก็รองรับฟีเจอร์นี้ด้วยครับ หลักการทำงานของมันก็คือปกติแล้วเมื่อเราถ่ายภาพด้วยกล้องหน้า ภาพที่ออกมาจะสลับด้านกับหน้าจอพรีวิว ในแอปถ่ายภาพครับ แต่ถ้าเราเปิดการกลับข้างรูปถ่ายจากกล้องหน้า ภาพที่ได้ก็จะเหมือนกับหน้าจอพรีวิวที่ตัวกล้องเลยครับสำหรับการตั้งค่านะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่า กล้อง แล้วก็มาเปิดตรงนี้ครับ กลับข้างรูปภาพด้านหน้า เพียงเท่านี้ก็จะใช้ฟีเจอร์การกลับข้างรูปถ่ายจากกล้องหน้าได้แล้วครับ ใน iPhone 12 Pro Max ที่ผมถืออยู่นี้นะครับ ก็เพิ่มตัวเลือกการอัดวิดีโอแบบ 25เฟรมด้วยครับ โดยแตะที่ตรงนี้ครับ จะเป็น 24 เนาะแตะที่ก็เป็น 25 แบบนี้ครับ นอกจากนั้นใน iOS 14.3 ยังมีอัปเดตอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นการรองรับการเชื่อมต่อ AirPods Max รองรับ Apple f i t n e s s Plus ในกลุ่มประเทศที่รองรับนะ รองรับจอยเกม PlayStation 5 นะครับ แล้วก็มีการแจ้งเตือน Cardio Fitness ด้วย สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 14.3 iPad OS 14.3 ดูได้ตามนี้เลยครับ ผู้ใช้อุปกรณ์ที่รองรับนะครับ สามารถอัปเดตได้เลยที่ซอฟต์แวร์อัปเดตหรือจะอัปเดตผ่านคอมก็ได้ แต่ว่าอย่าลืมสำรองข้อมูลก่อนอัปเดตด้วยนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นไฮไลท์สิ่งใหม่ที่เราพบใน iOS 14.3นะครับ หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วย คลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ